พี่เสือมาเรียบร้อยครับช่องสุดท้ายฟอย มาเต็มจ้า ดอกนี้มาเต็มจ้า เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลโอ้โหคือหนึ่งหกอาจารย์คำเตือนคำเตือนคำเตือนอ่าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับผม ่าฟอร์จูนไทเกอร์นั้นเพื่อนนะอ่าวันนี้ก็มากับทุน 100 นะครับผมมาอันดับแรกเรามาดูอัตราการจ่ายต่างๆของตัวเกมมันก่อนเลยลกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะเพื่อนๆนะตารางการจ่ายรางวัลนนะครับเพื่อนๆตัวแรกนี่ก็จะเป็นตัววายนะครับเพื่อนๆนะเป็นรูปปีเสือของเรานั่นเองนะครับผมตัวจ่ายแพงสุดด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นรูปทองก้อนนะครับผม น่าจะเป็นหยกนะฮะแล้วก็ถุงใส่ทองนะครับ แล้วก็ซองอ่างเปานะฮะประทัดนะครับแล้วก็ส้มนะครับผมอ่านี่จะเป็นฟิวเจอร์พยักแห่งโชคลาภนะครับไหมอยากเท่มาก็จะเป็นฟิวเจอร์ตัวคุณนะครับเพื่อนๆอ่านี่จะเป็นลายเดิมผ่านชนะรางวัลนะครับ ผมเอาหมดแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับ ผมทำความเข้าใจกันได้นะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ผมมา ก็จะขอเริ่มเบ็ดที่ 10 ก่อนแล้วกันนะผมหลัก 10ก่อนเลยแล้วกันนะปล่อยออโต้ไป 10 ครั้งก่อนนะเพื่อน ๆนะ มาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงพี่เสือมาหนึ่งตัวมาอีกไหมจะหมดแล้วคิ้งทางแล้ว มาหน่อยสิขอหน่อยเอ้าฟิวเจอร์อะไรมา ไม่มา เอ้า เอ้า เอา ได้อยู่ได้อยู่ มา 220 ไปดิ ไปดิ ไปดิมาร้อยอ่ะ เพิ่มขึ้นไป 20 แล้วกัน ตามยอดเพื่อนๆ ตามยอดนะครับผมไป 30 ครั้ง มาดูกันเป็นยังไง จะอยู่หรือจะไป ไม่มาเลย อุ้ยพี่เสืออุตส่ามามาอีกพี่เสือมาอีกแล้วเอ้าฟิวเจอร์มาแล้วจ้ะฟิวเจอร์มาแล้วจ้ะอะไรจ้ะอะไรจ้ะถุงเงินมาถุงเงินเต็มช่องไหมถุงเงินมาอีกถุงเงินจะเต็มช่องหรือเปล่าถุงเงินจะเต็มช่องไหมอุ้ย พี่เสือมาด้วยถุงเงินจะเต็มช่องไหมอันตุดถ่ายโอ้โหเรียบร้อยครับผมคูณสิบไปครับ ผมดอกนี้ เอาเรื่อง เอาเรื่องนะสุดยอดเพื่อนเอ้ยเต็มคาราเบลนะโอ้โหสองพันครับผมมาแม่ชุดนี้เอาเรื่องชุดนี้เอาเรื่องพี่เสืออย่างดุพี่เสืออย่างโหดเลยเพื่อนเอ้ยมาอีกไหมอย่าเพิ่งเงียบสิพี่เสือ มาหน่อย ขออีกสักชุด เอาฟิวเจอร์มาอีกแล้วฟิวเจอร์มาอีกแล้วอือหือเอาขึ้นมาอีกสี่ร้อยครับผม ไปไปกันต่อครับผม รอยังไง พี่เสือจ๋าขออีกสักชุดใหญ่ได้ได้หรือเปล่า มาแต่พี่เสือตัวบัวนัดไม่มาเนาะ ขอหน่อยสิจ้ะ พี่เสือจ๋า ไอ้หำแหละขอนั่นไงมาแล้ว มาดีจริง ๆ เท่าไรครับอีกสี่ร้อยเป็นแบบไปกันต่อ อีกเก้าครั้งครับผมมาอีกไหมหมดออโต้ชุดนี้ผมจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะเพื่อนๆนะไม่เข้าเลย นานๆเข้านั้นเพื่อนนะ แต่ว่าเข้าทีก็เอาเรื่องนะ พี่เสือมาอีกแล้ว พี่เสือมาอีกไหมอ่ะโตหมดแล้ว มา เราเพิ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ผม ขอ 80 ก่อนแล้วกันนะ ไปขอโต 10 ครั้ง เป็นสูตรเพื่อนมันเป็นสูตร ไปครับผมว่ายังไงรัตนา มาไหมไม่มาเลยเพื่อน เอาฟีเจอร์มาฟีเจอร์มาเอาดิเอาดิเอาดิครับผมเข้าอะไรหยกมาหยกมาจ้ะหยกมาไอ้ยังมาอยู่หยกยังได้อยู่มาอีกเอ้ยพี่เสือมาด้วยหยกมาด้วย ขออีกโอ้ยพี่เสือมา พี่เสือมาอีกเออนั่นแหละช่องสุดท้ายขอเป็นหยกเลยพี่เสือก็ได้หูหยกมาเต็มครับเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องคูณสิไปดิจ้ะเต็มคาราเบลจ้ะสองหมื่นเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง ช็อตนี้ไปอีกห้าครั้งเพื่อนบอยยังไง พี่เสือมาอีก พี่เสือมาอีกสิพี่เสือมาชุดใหญ่ๆหน่อย มาอีก พี่เสือมาอีกเยอะๆ เอาพี่เสือมา นะ ผมคิดว่าเพิ่มเบ็ดรอบหน้านี้น่าจะปังนะ ไปเลยเท่าไหร่ อ่ะ เอาร้อยเดียวแล้วกัน ไปครับผม อีกสัก 30 เปิด มาครับมาชมกัน จะว่ายังไง พี่เสือมานั่นไงเห็นนี้อืมไม่มา เอ้าอย่างได้อยู่โอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่ครับผมสองพันจ้าไปกันไปกัน พี่เสือมาอีก พี่เสือมาอีกไหมไม่มา มาเก็บแต้มก่อนพี่เสือ ขอมาอีกสักชุดส้มมา เออเอาปีเสือมาครับผมปีเสือมาอีก ขอปีเสือมาอีกเยอะๆนั่นไง มามารอรอโบนัส มารอโบนัสมาไหมไม่มาปีเสือโอ้ยครึ่งทางละเพิ่งให้มาดอกเดียว พี่เสือจ๋าเด็กไม้ละร้อยเลยนะ พี่เสือฟีเจอร์โอ้ยมาจ้าฟีเจอร์แจ็คพอตเอาได้ส้มมา ข้ามาอีกสองตัวเพื่อนเอ้ย อีกโจนเดียวว่ายังไงรัตนา โอ้ยเรียบร้อยไปจังส้มคูณสิบไปดิส้มคูณสิบไปสามพันจ้ะ ไปไปกันต่อ อีกสิบสามครั้งแล้วเพื่อนพี่เสือมาอีก ขอพี่เสือมาเยอะๆ พี่เสือมาเยอะๆพี่เสือเก็บ พี่เสือไม่มา พี่เสือมาอีกก่อน พี่เสือจ๋าขอมาไม่มาหรือพี่เสืออีกหกครั้งเองพี่เสือ พี่เสือจ๋า อีกสามครั้ง เอ้ามาพี่เสือมาแล้วอีกครั้งเดียวเพื่อนๆเลยอีกสักสิบทีนะเพื่อนนะสิบครั้งสุดท้ายผมจะพอแล้วนะครับผม มาไหมพี่เสือจ้าพี่เสือมาแล้ว โบนัสมาพี่เสือมาอีกแล้ว ขอโบนัสมา โบนัสมานั่นไงถุงเงินด้วยเพื่อนเอาดิครับอย่างนี้เอาดิถุงเงินมา จะเต็มไหมจะเต็มไหมจะเต็มไหมมาอีกโอ้พี่เสือมาเรียบร้อยครับช่องสุดท้ายฟ้อยงมาเต็มจ้าดอกนี้มาเต็มจ้า เต็มคาราเบล เต็มคาราเบลโอ้โห มาชมกันเท่าไหร่ครับเพื่อนๆ เท่าไหร่หนึ่งหมื่นครับผมโอเคครับผมไปสามหมื่นแล้วนะมาอีกมาอีกไหมครั้งสุดท้ายว่ายังไง มาไหมครั้งสุดท้าย พี่เสือจ๋าไม่มาผมพอแค่นี้ดีกว่านะเพื่อนๆนะแล้วได้แล้วเราก็ต้องเลิกนะครับผม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 เรียบร้อยครับผมรอยอดเข้านะครับผม โอเคนะครับผม